นของใจ อยู่ยังไงความเศร้าถึงจะหายต้องมีคนข้างกาย จะได้คลายทุกไป อยู่อาลอนอย่างนี้ก็มีไว้ เปิดสมัครรับใบต่อคิวเข้ามา เมื่อรักมันดูใจก็ขึ้นรา ลาก่อยนะ ขอตัวขึ้นยานเมื่อรักมันบาดใจก็ดานชา มันบาดใจก็เ